ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนไวรัสตัวแทนสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 แม้ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในรูปแบบต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่เชื้อไวรัสก็สามารถกลายพันธุ์เพื่อหลบหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่พัฒนาขึ้นได้ครับ ดังนั้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขณะนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาวิธีการสร้างไวรัสตัวแทน เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ใช้ในประเทศไทยได้แล้วค่ะ สวทช วิจัยและพัฒนาวิธีการสร้างไวรัสตัวแทน หรือซูโดไทป์ไวรัสสำหรับไวรัสชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ โดยการปรับโครงสร้างของไวรัส จากข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่เผยแพร่ หลังจากที่มีการถอดรหัสสายพันธุ์ต่างๆสำเร็จ ซึ่งทีมวิจัยได้สร้างไวรัสตัวแทนที่มีการแสดงออกโปรตีนสปายของไวรัสซาโควี2บนผิวของไวรัสตัวแทนขึ้น จากการศึกษานี้ทำให้คาดการสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อเตรียมแผนร รับมือป้องกันการกลายพันธุ์ของโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยทีมวิจัยของสวทช เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ และมีแผนร่วมมือกับหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคต วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน